สวัสดีค่ะลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะ วันนี้ค่ะมาแชร์วิธีทำเหรียญโปรยทานกล่องนมนะคะทำจากกระดาษ แบบนี้จะใส่ได้ทั้งเหรียญบาทจนถึงเหรียญ 10 เลยนะคะ เหรียญใหญ่ก็ใส่ได้เริ่มทำกันค่ะ เราจะใช้กระดาษค่ะ ขนาด 7.5 คูณ11 เซนนะคะ 1 ชิ้นเอาด้านสีขาวขึ้นค่ะเราจะมาร์กจุดกันก่อนค่ะ เราจะมาร์กที่ 2.5เซน 5 เซน 7.5 เซน แล้วก็ 10 เซนค่ะ แนวยาวด้านนี้นะคะ เราก็จะมาร์กจุดเหมือนกันค่ะ มาร์กที่ 2.5 เซน 5 เซน 6.5 เซน เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ ใช้เหล็กปลายแหลม กรีดตามเส้นที่เราขีดไว้ให้เป็นรอย ได้แบบนี้นะคะ จากนั้นค่ะเราก็พับ แล้วรีดย้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทั้งแนวนอนและแนวแนวตั้งนะคะ ได้แบบนี้ตัดมุมนี้มุมเล็กๆตรงนี้ค่ะ ออกไปเลย แล้วก็ตัดตรงรอยนี้ค่ะนี่นะคะ เราจะติดกาวตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะว่ามาปิด ทับตรงนี้นะคะ ติดกาวค่ะ ก็เป็นสี่เหลี่ยมมันนะคะจากนั้นตรงท้ายนี่ค่ะ ให้ดันปิดนะคะ หนึ่ง สอง สาม แล้วก็สี่ ตรงนี้ก็ติดกาวค่ะ กาบฝางเห็นไหมคะ ใส่เหรียญลงไป แล้วเราก็บีบค่ะ มันก็จะเป็นมุมอัตโนมัตินะคะ แบบนี้ ติดกาว ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะ ได้แล้วค่ะกล่องนมต่อไปเราก็จะตกแต่งให้มันมียี่ห้อมีตรานะคะ อย่างเช่น อันนี้จะเป็นยี่ห้อลิบบอนนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ ง่ายมากเลย แล้วก็รักโลกด้วยนะคะ กระดาษเพื่อนๆก็หาเลือกลายที่สวยๆกันเอาเองนะคะ เลือกกระดาษที่แข็งๆหน่อย โอเคคลิปนี้ก็ง่ายนะคะ จบแล้ว ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ